พนักงานต้อนรับบอกนักท่องเที่ยวว่า Pouvez-vous attendre un petit instant dans le lobby s'il vous plaît แปลว่าคุณคอยที่ห้องนั่งเล่นสักครู่หนึ่งได้ไหม คำว่า Pouvez เป็นคำกริยารูปกระจายเป็นการปัจจุบัน ของกริยารูปเดิมคือ pouvoir แปลว่า สามารถโดยผันตามประธาน vous ซึ่งแปลว่าคุณคำว่า attendre เป็นคำกริยารูปเดิม หรือที่เรียกว่า infinitif แปลว่าคอยรอคอยสำนวน un petit instant เป็นคำบอกเวลา แปลว่าครู่หนึ่ง มาจากคำสามคำคือ un เป็นคำนำหน้านามไม่ชี้เฉพาะเจาะจง แปลว่าหนึ่ง ใช้กับคำนามเพศชายเอกพจน์ คำว่า petit ซึ่งเป็นคำคุณศัพท์เพศชาย แปลว่าเล็ก และคำว่า instant ซึ่งเป็นคำนามเพศชาย เอกพจน์ แปลว่าชั่วครู่หนึ่ง คำว่า dans เป็นคำคุณบุพบท แปลว่าใน คำว่า le เป็นคำนำหน้านาม ชี้เฉพาะเจาะจง ใช้กับคำนามเพศชายเอกพจน์ ในที่นี้ใช้นำหน้าคำว่า lobby ซึ่งเป็นคำนามเพศชายเอกพจน์ แปลว่าห้องนั่งเล่น หรือห้องโถงของโรงแรม เพื่อบอกว่ามีเพียงแห่งเดียวในโรงแรมนี้สำนวน s'il vous plaît แปลว่าการุณาคำว่า avion เป็นคำนามเพศชาย เอกพจน์ แปลว่า เครื่องบิน ประโยค Notre avion va décoller dans 6 heures. แปลว่าเครื่องบินของเราจะออกในอีก6ชั่วโมง คำว่า Notre เป็นคำคุณศัพท์แสดงความเป็นเจ้าของ แปลว่า ของพวกเรา ประโยคคำถาม Est-ce que nous pouvons laisser nos bagages deux heures à l'hôtel แปลว่าพวกเราสามารถฝากกระเป๋าไว้ที่โรงแรมสักสองชั่วโมงได้หรือไม่ คำว่า est-ce que เป็นคำเสริมที่ใช้ในการตั้งคำถามที่ไม่เป็นทางการ แต่ยังแสดงความสุภาพอยู่ คำว่า pouvons เป็นคำกริยารูปกระจายเป็นการปัจจุบันของกริยารูปเดิมคือ pouvoir แปลว่าสามารถ คำว่า laisser เป็นคำกริยารูปเดิม แปลว่าปล่อยไว้ วางไว้ ในที่นี้แปลว่าฝากกระเป๋า คำว่า nous เป็นคำคุณศัพท์แสดงความเป็นเจ้าของ แปลว่าของพวกเรา ใช้กับคำนามที่เป็นพหูพจน์ โดยเฉพาะ โดยจะเป็นเพศหญิงหรือชายก็ได้ คำว่า bagage เป็นคำนามเพศชายพหูพจน์แปลว่า กระเป๋าเดินทาง คำว่า de เป็นคำคุณศัพท์บอกตัวเลขที่เขียนเป็นตัวอักษร แปลว่าสอง ในภาษาฝรั่งเศสตัวเลขจัดเป็นคำคุณศัพท์ในขณะที่ภาษาไทยจัดเป็นคำนาม คำว่า heure เป็นคำนามเพศหญิง ใช้เป็นพหูพจน์ตามคำว่า de แปลว่าชั่วโมง วลี als h ô t e l แปลว่าที่โรงแรม